พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เรดี้ระบบติดตามสุขภาพหญิงตั้งครรภ์คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ต้องระมัดระวังและใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกน้อยในครรภ์คลอดออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงครับ และตอนนี้มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณพ่อ คุณแม่สามารถดูแลติดตามสุขภาวะของคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ได้อย่างสะดวก พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพตลอดช่วงอายุครรภ์ครับ นักวิจัยสวทช พัฒนาระบบแชทบอทสำหรับติดตาม และประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์หรือเรมี่ ผู้ช่วยที่จะคอยติดตามน้ำหนักของคุณแม่ตั้งครรภ์พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ให้คำแนะนำด้านโภชนาการคำนวณแคลอรี่ที่ต้องการต่อวันคำนวณปริมาณอาหาร และน้ำหนักตัวที่เหมาะสม และถามตอบปัญหาสุขภาพ ตลอดช่วงอายุครรภ์ผ่านทางไลน์แชทบอท เรมี่ช่วยให้คุณแม่ติดตามน้ำหนักของตัวเอง และติดตามพัฒนาการของทารกในครรภ์ในแต่ละสัปดาห์ รวมไปถึงการพยากรณ์น้ำหนักในการตั้งครรภ์ผ่านไลน์แชทบอท โดยแพทย์ติดตามน้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร วิตามิน การออกกำลังกาย ปัจจุบันนำไปทดสอบใช้ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c คสวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน